ในประเทศไทย ของเรา มีพื้นที่การเรียนรู้มากมาย ที่มีการจัดการเรียนรู้กิจกรรม การเอื้อประโยชน์ ในการใช้พื้นที่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ดังนั้นเราลองมาดูนะครับว่า ในบริบทของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาชุมชน จะมีแนวทางการเริ่มต้น และการพัฒนาอย่างไรบ้างไปชมกันเลยนะครับ ชื่อแป๋วค่ะ เป็นนักเรียนชั้นม .4 มาจากจังหวัดน่านค่ะ เรียนอยู่ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาค่ะ ารหลังนี้นะคะคือศูนย์นวัตกรรมค่ะ จากเดิม อาคารหลังนี้เราใช้เป็นที่สำหรับจัดแสดงนวัตกรรมต่างๆที่เราได้ทำนะคะอย่างเช่นสกินแก้วสกินเสื้อค่ะการทำน้ำมันไบโอดีเซล การผลิตไฟฉายจากแผงโซลาเซลล์ค่ะ ันค่ะพื้นที่อาคารของเรามีไม่เพียงพอ คือห้องพักของคุณครูค่ะ มีไม่เพียงพอแล้วก็ห้องพยาบาล เราจึงได้ปรับเปลี่ยนอาคารหลังนี้ให้กลายเป็นห้องพักครูส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นห้องพยาบาลค่ะ ส่วนนวัตกรรมของเรานั้นเราก็ได้จัดการมีการโยกย้ายค่ะ ไปที่ด้านหลังโรงเรียนของเรา ซึ่งจะมีเป็นศูนย์นวัตกรรมค่ะโดยใช้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ ในนั้นก็จะมีเป็นห้อง ๆ ค่ะ